โยสวัสดีครับผมเมงนะคะ คลิปนี้ก็ถ่ายวันที่ 5 ตุลาคมนะครับไม่ใช่กันยาสิก็หลายคนก็คงจะได้ดูซีรีส์ CO จบไปแล้วนะครับ ซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้จะมาเป็นแบบเปิดเผยจุดกิมมิคเล็กๆ ให้ดูกันนะว่าใน CO มันเป็น เป็นยังไงบ้างนะครับผม มีสปอยแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วก็ไปดูซีรีส์ซีโอให้มันครบก่อนนะครับผม คุณผู้ชมเห็นนั่นไหมนั่นคือร่างในอีกประมาณเออห้าสิบปีข้างหน้านะครับผม ซึ่งผมคิดว่ามันมันสวยนะ ใช่มันสวยครับคุณผู้ชมมันสวยมาก บางคนคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น ร่างสุดยอดของเอ่อซีโอหรือเปล่า ใช่ครับ มันเป็นไปได้ แต่ว่าในความคิดผมก็คือว่าธีมของตัวนี้มีความเป็นดาร์กไรเดอร์ไปหน่อยเนื่องจากว่าเขาใช้เน้นธีมแบบสีดำ สีทอง แล้วก็ตาสีแดงอีกมันเลยดูแบบว่าเป็นดาร์กไรเดอร์ไปหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาจะเอาร่างนี้ไปเป็นเอ่อร่างสุดยอดของซีโอจริงผมคิดว่ามั ันได้แหละ แต่ว่ามันควรที่จะเปลี่ยนธีมสีหน่อยให้มันไม่ใช่ธีมสีเนี้ย เข้าใจใช่ไหม เออ มันดูเป็นดาร์คไรเดอร์ไปหน่อยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตจากตรงเอ่อซิก ม่กูจาชื่อไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตตรงตัวซีคูไดเวอร์เนี่ยซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ใส่ไรพอดไว้ มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนกับซีคูไดเวอร์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนไม่ได้ใส่ไรพอดไว้อะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไดเวอร์เป็นสีทองด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ต้องรอดูไปนะครับต่อไปนะ ว่ามันจะเป็นร่างสุดยอดจริง ๆ หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นร่างบอสในแบบเดอะบุ๊กวี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ผมก็ไม่อยากจะฟันธงอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ やっと見つけたぞผมยอมรับนะตอนแรกที่ผมเห็นใบเปิดของเล่นเนี่ย เจ้าตัวขุนยนต์ที่เป็นทาร์มชีนเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ชอบแล้วมันก็ดูเหมือนมันไม่เวิร์กเอกซะเลยนะ แต่พอได้มาดูในซีนีสแล้วปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าผมคลั่งไคล้มันเลือเกิด คือมันเป็นหุ่นยนต์ที่มันดูเท่มากเลยโดยเฉพาะหุ่นยนต์ของเกตใช่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเอ็นเอียงไปทางเกตแล้วก็ไม่สนใจซีโอสักเท่าไหร่ แต่ว่า ใช่ครับ ผมเอียงมา事ดだから白亜紀まで大ジャンプしたんだけど คุณผู้ชมรู้สึกว่าฉากเมื่อกี้มันแปลกๆนะคือว่าผมไม่ได้จะจับผิดตรงช่วงที่ว่าเขาย้อนเวลากลับไปยุคเดโนเสาร์หรอกนะครับแั่นั้นผมรู้สึกว่าเออ มันโอเค มันมันดูแบบไม่มีจุดจับผิดได้ แต่ผมที่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยก็คือเสียงร้องของทีเนสนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ไอเฮียเสียงมึงร้องเป็นช้างเลยไอแม่เจ๊คือทีเล็กมันควรจะแบบเป็นเสียงคำรามแบบ แต่ไม่ใช่เสียงที่แบบ ไอเฮียนั่นมันเสียงช้าง นี่คืออนาเตอร์บิลนะครับคุณผู้ชม ซึ่งใช่มันอ้าปากแล้วก็พริบตาได้ มึงจะแบลวไปไหมไอ้สัตผมบอกตรงๆเลยว่าผมตัดใจไม่ได้จริงกับตัวเกสนั่นเองนะคุณผู้ชม ผมอยากจะดูค่าของกันหน้าอีกรอบจริงๆ เลย俺は今ここでお前の道を終わらせるだけだ ใช่ ผมมีความคิดอยู่ในหไวว่าผมอยากจะทำคลิปสอนท่าแปลงร่างของเอ่อไรเดอร์ต่างๆนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นความคิดที่เวิร์กไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ อันนี้ผมอยากรู้จริงนะมันเวิร์กหรือเปล่านะอ้าว างเธอพังฉัน ม้งไม่นายจะไม่ทำคอนเทนต์ใกล้คุกอีกแล้วสิ ไม่ ไม่ ก็นะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับ รู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์ที่แบบใกล้คุกมากๆเลยนะ คือถ้าเกิดก็ผมหายหน้าหายตาจากช่องหรือไม่ลงคลิปสักประมาณ2อาทิตย์ก็นั่นแหละครับผู้ชม ผมน่าจะติดคุกแล้วหรือไม่ก็โดนเรียกเข้าไปปรับทัศนค ติอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ถ้าผู้ชมไม่เห็นหน้าผมก็รู้ไปด้วยแล้วกันนะครับ ว่าผมอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรวะไอ้เฮียนี่ฝนตกเลยนี่ก็นะนะผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรได้มันไม่มีอะไรน่าเบื่อยิ่งไปกว่าการซักผ้าแล้วก็ฝนมาตกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคำว่า c อเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ราชาอืมโอโอแปลว่า ราชาโ่นอราชาโอ ราชาโอ้ชา ไม่สิเม้งไม่ ไม่นะจะไม่ทำคอนเทนต์ใกล้คุกเสียเพื่อน ไม่ เอาละผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแหละว่ากูพูดปิดคลิปไปหลายรอบแล้ว